ถ้ามีการทดลองสุ่มหลายขั้นตอนที่มีความต่อเนื่องกัน การหาจำนวนสมาชิกในปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสุ่ม ให้นำจำนวนสมาชิกในปริภูมิตัวอย่างของแต่ละขั้นตอนมาคูณกัน จากโจทย์ ข้อที่ผ่านมา โยนเหรียญหนึ่งเหรียญมี NA เท่ากับ2ทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกมี NB เท่ากับ 6 ดังนั้น n a และ b ของการสุ่ม เท่ากับ2คูณ6เท่ากับ12 ซึ่งจำนวนสมาชิกในเหตุการณ์และความน่าจะเป็นของการสุ่มหลายขั้นตอน ก็สามารถหาได้โดยการนำจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ หรือความน่าจะเป็นของการสุ่มในแต่ละขั้นตอนมาคูณกันเช่นเดียวกัน จากโจทย์ข้อที่ผ่านมาโยนเหรียญหนึ่งเหรียญความน่าจะเป็นจะออกหัวเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสองทอดลูกเต๋าหนึ่งลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้ที่เป็นเลขคู่เท่ากับ เศษสามส่วนหกหรือทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษหนึ่งส่วนสองดังนั้น ความน่าจะเป็นของการสุ่มจะเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสอง คูณเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่หรือ 0.25 ตัวอย่าง กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดงสามลูก สีน้ำเงินสองลูก และสีเขียวห้าลูก สุ่มหยิบมาสองครั้ง โดยหยิบทีละลูกแล้วใส่คืนก่อนหยิบครั้งต่อไป จงหาความน่าจะเป็น ที่จะได้สีน้ำเงินทั้งสองครั้ง ให้ A คือเหตุการณ์ของการหยิบครั้งที่หนึ่งจะได้ PA เท่ากับเศษสองส่วน 10 ให้ B คือเหตุการณ์ของการหยิบครั้งที่สอง จะได้ PB เท่ากับเศษสองส่วน 10 ดังนั้นความน่าจะเป็นที่หยิบสีน้ำเงินได้ทั้งสองครั้ง คือ P ของ a และ b เท่ากับ เศษ2ส่วน 10คูณ เศษ2ส่วน 10 เท่ากับ เศษ4ส่วน 100 เท่ากับ 0.04 จากโจทย์ข้อเดิม ถ้าหยิบลูกแก้วทีละลูก แล้วไม่ใส่คืนก่อนหยิบครั้งต่อไป ความน่าจะเป็นของการหยิบได้สีน้ำเงินครั้งที่หนึ่งจะได้ เศษสองส่วนสิบเท่าเดิม แต่ถ้าหากไม่ใส่คืนก่อนหยิบครั้งต่อไป ในกล่องจะเหลือลูกแก้วอยู่เก้าลูก แล้วมีลูกแก้วสีน้ำเงินเหลืออยู่เพียง ลูกเดียว ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกแก้วสีน้ำเงินครั้งที่สองคือเศษหนึ่งส่วนเก้าความน่าจะเป็นของการสุ่มจะเท่ากับเศษสองส่วนสิบ คูณเศษหนึ่งส่วนเก้าเท่ากับเศษสองส่วนเก้าสิบ